ครับก่อนที่ผู้เรียนนะครับจะลงลึกเข้าสู่เนื้อหารายละเอียดนะครับ ก็อยากให้ทุกคนนะครับลองไปดูในภาพนี้นะครับ ดูว่ามีความไม่ปลอดภัยอย่างไรนะครับ เดี๋ยวลองไปดูภาพด้วยกันนะครับนะครับจากภาพที่เห็นนะครับก็จะพบว่ามีลักษณะที่ปลอดภัยหรือไม่ครับถ้าเกิดพบว่าปลอดภัยเนี่ยพอที่จะลองนึกได้ไหมว่า มันไม่ปลอดภัยหรือปลอดภัยอย่างไรนะครับ โดยทั่วไปแล้วในเรื่องของความปลอดภัยก็จะเกี่ยวข้องกับชีวิตนะครับ ถ้าเกิดเห็นตามภาพนี้ก็จะพบว่าชีวิตของผู้ปฏิบัติงานเนี่ยก็จะฝากไว้ที่ตัวเชือกนิรภัยใช่ไหมดังนั้นถ้าเกิดว่าเชือกขาดก็อาจจะทำให้เป็นอันตรายต่อชีวิตของผู้ปฏิบัติงานได้นะครับ ดังนั้นจากภาพนี้ก็จะสื่อให้เห็นว่า ในเรื่องของความปลอดภัยก็คือ เป็นสภาวะที่ปราศจากภัยคุกคามนะครับที่จะส่งผลต่อชีวิตและสุขภาพนะครับ แต่ในความเป็นจริงแล้วการทำงานโดยทั่วไปเนี่ยก็อาจจะไม่มีสภาวะที่ปลอดภัย 100%เนื่องจากว่าจะมีอันตรายที่แฝงอยู่ในแต่ละขั้นตอนการทำงานนะครับ ดังนั้นความปลอดภัยจะเกิดขึ้นได้ก็อาศัยนิยามตัวที่ 2นะครับนั่นก็คือเป็นภาวะที่ มีมาตรการต่างๆ เพื่อที่จะควบคุมนะครับ ความปลอดภัยให้อยู่ในระดับ ที่ยอมรับได้นะครับ นี่ก็เป็นนิยามสำคัญนะครับ ซึ่งออยากให้ผู้เรียนได้ทำความเข้าใจนะครับ อีกประเด็นหนึ่งนะครับ นั่นก็คือในเรื่องของความไม่ปลอดภัย ซึ่งโดยทั่วไปแล้วความไม่ปลอดภัยจะตรงกันข้ามนะครับ นั่นก็คือเป็นสภาวะที่มีความเสี่ยง ซึ่งโดยทั่วไปแล้วจะเกิดขึ้นจากเรื่องเล็กๆ น้อยๆ นะครับ เราไปดูตัวอย่างในคลิปนี้นะครับ ดูว่าความไม่ปลอดภัยที่เกิดขึ้น เกิดขึ้นจากอะไร และผลจากความไม่ปลอดภัยนั้นนำไปสู่ความสูญเสียอย่างไรนะครับ เดี๋ยวเราไปดูคลิปด้วยกันนะครับ Yeah. ครับจากตัวอย่างในคลิปนะครับก็จะเห็นว่า เหตุการณ์ในไซต์ก่อสร้างเมื่อสักครู่เนี่ยนะฮะเมื่อมีความไม่ปลอดภัยท้ายที่สุดแล้วก็จะเกิดการพังทลายเกิดความสูญเสียทั้งชีวิตและก็ทรัพย์สินนะครับ ซึ่งความเสียหายก็จะเกิดขึ้นในปริมาณมากด้วยกันนะครับ ดังนั้นสาเหตุที่เกิดขึ้นที่เราพอจะสังเกตได้จากคลิปเมื่อสักครู่เรื่องเล็กๆน้อยที่ว่าก็คือ การที่ผู้ปฏิบัติงานคนหนึ่งเนี่ยไม่สวมหมวกนิรภัยนะครับ ซึ่ง จากเหตุการณ์นั้นก็จะนำไปสู่ความสูญเสียนะครับหลาย ๆอย่างตามมานะครับ ดังนั้นเรื่องของความปลอดภัยเนี่ยแม้ว่าจะเป็นเรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ นะครับ แต่เราก็ต้องให้ความสำคัญนะครับ ในเรื่องของความปลอดภัยในการทำงานนะครับคำถามที่มีความสำคัญก่อนที่เราจะปฏิบัตินะครับ นั่นก็คือเราต้องรู้ว่าความปลอดภัยทำไปแล้วเนี่ยเราทำไปเพื่อใครนะครับ หลายๆคนก็อาจจะคิดว่าทำไปเพื่อตัวเองนะครับ หรือทำเพื่อนายจ้างนะครับแต่ในบางครั้งนะครับนั่นก็คือมันจะมีความสำคัญหลาย ๆ อย่างนะครับ เพราะว่าในผู้ปฏิบัติงาน1คนเนี่ยก็จะมีพ่อแม่นะครับพี่น้องนะครับหรือว่าลูกน้อยที่อยู่ที่บ้านนะครับ ดังนั้นถ้าเกิดว่าทำงานด้วยความปลอดภัยเนี่ยทุกคนก็จะมีความสุขนะครับ นั่นก็คือสมาชิกทุกคนอยู่พร้อมหน้าพร้อมตา แต่ถ้าหากว่า มีใครคนใดคนหนึ่งนะครับสูญเสียไปนะครับเกิดการเสียชีวิตนะครับท้ายที่สุดแล้วความสูญเสียนั้นก็จะนำความเสียใจไปยังบุคคลที่อยู่ข้างหลังของผู้ปฏิบัติงานด้วยนะครับนั่นคือทั้งพ่อแม่ปู่ย่าตายายนะครับรวมถึงลูกหลานนะครับก็จะได้รับผลกระทบตามมาด้วยนะครับครับสำหรับความปลอดภัยในการทำงานนะครับก็เป็นเรื่องที่มีความสำคัญนะครับ ความปลอดภัยก็คือจะเป็นสภาวะที่ปราศจาก เหตุที่อาจจะทำให้เกิดอันตรายนะครับซึ่งนำมาสู่การเกิดอุบัติเหตุนะครับการบาดเจ็บแล้วก็ความสูญเสียที่เกิดขึ้นจากการทำงานนะครับในส่วนของสิ่งคุกคามที่เกิดขึ้นนะครับในสภาพแวดล้อมการทำงานเนี่ยก็จะมีอยู่หลายด้านด้วยกันนะครับแต่หลัก ๆ แล้วเนี่ยก็จะสามารถแบ่งเป็น 5 ด้านด้วยกันนะครับสำหรับด้านที่ 1 ก็คือด้านกายภาพนะครับนั่นก็คือจะเป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพลังงานนะครับที่ส่งผลกระทบต่อร่างกายของมนุษย์ กรณีที่เราได้รับสัมผัสเกินกว่าระดับที่ยอมรับได้นะครับมีอะไรบ้างก็คือมีเรื่องของแสงสว่างนะครับมีเรื่องของเสียงดังนะครับ มีเรื่องของความร้อนนะครับความเย็นนะครับรังสีนะครับแล้วก็เรื่องของความสั่นสะเทือนนะครับสำหรับปัจจัยที่2นะครับที่ส่งผลกระทบต่อร่างกายของมนุษย์นะครับนั่นก็คือในเรื่องของสารเคมีอันตรายนะครับ ซึ่งสามารถได้จำแนกได้เป็น3สถานะนะครับ นั่นก็คือ สารเคมีที่เป็นอนุภาคนะครับ พวกอนุภาคฝุ่นนะครับ ควันนะครับ ละอองที่เกิดขึ้นจากการทำงานนะครับ ส่วนที่ 2 ก็คือในส่วนของก๊าซและไอนะครับ ก็จะเป็นพวกไอระเหยนะครับ ไอกรดไอด่างนะครับ รวมถึงไอระเหยอินทรีย์ที่มนุษย์หายใจเข้าไปแล้วเกิดผลกระทบต่อร่างกายนะครับ แล้วก็กลุ่มที่ 3 ก็จะเป็นตัวทำละลายที่เป็นของเหลวนะครับ กรณีที่สัมผัสเนี่ยสารบางอย่างก็จะดูดซึมเข้าสู่ร่างกายผ่านผิวหนังนะครับ และทำให้เกิดอันตรายได้นะครับ ปัจจัยที่ 3 นะครับ ตัวถัดมาก็จะเป็นปัจจัยทางด้านชีวภาพนะครับ ก็เกี่ยวข้องกับสิ่งมีชีวิตนะครับ สิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่ทำให้เกิดผลกระทบต่อมนุษย์มีอะไรบ้าง อย่างเช่นตัวในส่วนของเชื้อรานะครับแบคทีเรียนะครับไวรัสนะครับพวกโปรโตซัวรวมถึงแมลงกัดต่อยนะครับ ที่ส่งผลกระทบต่อมนุษย์ได้นะครับ ปัจจัยที่4นะครับในเรื่องของกรยศาสตร์นะครับหรือ economics นะครับรวมถึงด้านจิตวิทยาสังคมนะครับซึ่งส่วนหนึ่งเกี่ยวข้องกับการใช้แรงในการทำงานนะครับอาจจะมีการยกของลากของที่มีน้ำหนักมากนะครับรวมถึงอาจจะเกี่ยวข้องกับการใช้ท่าทางนะครับที่ไม่ถูกต้องในการทำงาน อย่างเช่นในการทำงานนั้นมีการเอี้ยวนะครับมีการเอื้อมนะครับหรือมีการคุกเข่าเป็นระยะเวลานานนะครับรวมถึงความเครียดความกดดันที่เกิดขึ้นจาก สภาวะการทำงานนะครับปัจจัยเหล่านี้ล้วนแต่จะส่งผลให้เกิดผลกระทบต่อมนุษย์ได้ในระยะยาวนะครับ อีกประเด็นหนึ่งนะครับนั่นก็คือในเรื่องของสิ่งคุกคามทางด้านกลศาสตร์นะครับหรือเรียกว่า mechanical hazard นะครับก็จะเกี่ยวข้องกับชิ้นส่วนต่างๆที่มีการเคลื่อนไหวนะครับแล้วจะทำให้อวัยวะหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายมนุษย์เนี่ยสามารถที่จะถูกดึง เข้าไปในเครื่องจักรและทำให้เกิดอันตรายนะครับ ก็จะเห็นได้จากตัวอย่างนะครับที่แสดงให้ดูนะครับ ก็จะเป็นส่วนของเครื่องจักรที่มีความเคลื่อนไหวนะครับ โดยปัจจัยต่างๆเหล่านี้นะครับ เราก็จะไปศึกษาในรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะครับ ในบทเรียนท้ายจากนี้นะครับสำหรับสิ่งคุกคามนะครับที่กล่าวถึงเมื่อสักครู่นะครับ ถ้าเกิดว่าเราได้รับสัมผัสเข้าสู่ร่างกายนะครับ ทั้งระยะสั้นระยะยาวเนี่ยก็อาจจะทำให้เกิดผลกระทบขึ้นได้นะครับ ซึ่งผลกระทบนั้นก็จะแบ่งออกเป็น 2 ประเภทนะครับ ประเภทที่ 1 ก็คือ โรคที่เกิดขึ้นจากการทำงานนะครับ ก็จะมีอยู่หลายโรคด้วยกัน อย่างเช่นการสัมผัสสารเคมีนะครับ ปัจจัยทางด้านกายภาพรวมถึงปัจจัยทางด้านชีวภาพนะครับอย่างเช่นการได้รับสัมผัสเสียงดังก็จะทำให้เกิดหูเสื่อมสมรรถภาพการได้ยินนะครับ ซึ่งเมื่อเกิดโรคหูเสื่อมสมรรถภาพการได้ยินเนี่ยการฟื้นคืนมาเป็นปกติเนี่ยก็จะ ไม่มีนะครับ เพราะฉะนั้นก็สูญเสียแล้วก็จะสูญเสียไปเลยนะครับ อีกอย่างหนึ่งก็คืออุบัติเหตุซึ่งเกิดขึ้นในการทำงานนะครับ ซึ่งอุบัติเหตุนะครับก็จะนำไปสู่ความสูญเสียทั้งในด้านร่างกายนะครับ ก็คือการสูญเสียอวัยวะนะครับอย่างเช่นนิ้วมือนะครับ สูญเสียชีวิตนะครับที่เกิดขึ้นนะครับรวมกระทั่งไปถึงการสูญเสีย ทรัพย์สินนะครับที่เกิดขึ้นจากการทำงานอย่างเช่นการระเบิดของหม้อน้ำนะครับรวมถึงการเกิดอักคีภัยนะครับ ก็จะนำไปสู่ความสูญเสียที่เกิดขึ้น ซึ่งนับเป็นมูลค่าความเสียหายในปริมาณมากเช่นเดียวกันนะครับ